เนื่องจากเอกสารประเภท Spreadsheet มีลักษณะเป็นตาราง ในการเพิ่มหรือลดพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูล จะทำได้โดยการแทรก ลบแถวหรือคอลัมน์ โดยการแทรกแถวหรือคอลัมน์ทำได้โดย คลิกชื่อแถวหรือคอลัมน์ เพื่อเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ คลิกคำสั่ง insert คลิกเลือก row above เพื่อแทรกแถวด้านบน row below เพื่อแทรกแถวด้านล่าง ก็จะมีแถวแทรกเพิ่มขึ้นมานะคะหรือเลือกคอลัมน์แล้วคลิกเลือก column left เพื่อแทรกคอลัมน์ด้านซ้าย คลิกเลือก column right เพื่อแทรกคอลัมน์ด้านขวานั่นเองนะคะ ส่วนการลบแถวหรือคอลัมน์ทำได้โดยคลิกชื่อแถวหรือคอลัมน์เพื่อเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์ คลิกคำสั่ง edit เลือก delete value เพื่อลบค่าในแถวหรือคอลัมน์ที่เลือก คลิกเลือก delete column เพื่อลบคอลัมน์กรณีที่เลือกคอลัมน์อยู่นะคะ หรือหากเลือกแถว ก็จะมีคำสั่ง delete row เพื่อลบแถว โดยหากเรามีการวางโครงสร้างเอกสารไว้แล้ว เราอ่านไม่ต้องเพิ่มลบแถวหรือคอลัมน์เลยก็ได้นะคะ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถแก้ไขได้ค่ะ